ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive กันนะครับ ซึ่งถามว่าทำไมเราต้องสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive เดี๋ยวให้เราลองดูตัวอย่างกันนะครับ ถ้าเราจัดเก็บงานของเราไว้ใน Google Drive โดยทุกสิ่งอย่างเก็บไว้ในไดร์ของเราหมดเลยนะครับเวลาการเข้าใช้งานหรือเวลาการหาไฟล์ข้อมูลนะครับ จะค่อนข้างเสียเวลา ซึ่งมันจะจัดเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบ ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเสียเวลาในการเปิดค้นหาไฟล์ข้อมูลของเรานะครับ แต่ถ้าเราใช้วิธีการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เก็บไฟล์งานไว้ในแต่ละส่วนในแต่ละส่วนนะครับ ของแต่ละโฟลเดอร์ ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะเปิดไฟล์ขึ้นมาใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับ ในการแบ่งปันหรือว่าแชร์ข้อมูลให้กับบุคคลอื่นนะครับ เราก็สามารถที่จะทำได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับ โดยเราใช้วิธีการสร้างเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์แยกไว้ในแต่ละบุคคลนะครับ หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเอาไฟล์งานหรือข้อมูลต่างๆนะครับทำงานร่วมกันได้กับบุคคลอื่น ในโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างแล้วก็แชร์เอาไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสร้างโฟลเดอร์กันนะครับ ซึ่งหลักๆสามารถสร้างได้ 2 วิธีด้วยกันนะครับ วิธีแรกนะครับให้คลิกที่ปุ่มเมนูใหม่นะครับ จากนั้นเลือกโฟลเดอร์นะครับก็จะขึ้นให้เราทำการป้อนชื่อโฟลเดอร์ใหม่นะครับเราก็ป้อนชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการลงไป เสร็จแล้วนะครับ คลิกปุ่มสร้างนะครับ โฟลเดอร์ที่เราสร้างก็จะมาปรากฏในส่วนของพื้นที่การทำงานนะครับ เราสามารถเปลี่ยนมุมมองในการดูได้นะครับ ก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆ ว่าใครเป็นเจ้าของ แก้ไขล่าสุดเมื่อไหร่นะครับ ขนาดไฟล์เท่าไหร่นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกเข้าไปได้ อีกวิธีหนึ่งนะครับ ให้เราทำการคลิกขวานะครับ จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ใหม่ทำลักษณะเดียวกันเลยนะครับ แล้วก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ที่เราต้องการลงไป คลิกขวา สร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับ แล้วก็คลิกปุ่มสร้าง ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการสร้างโฟลเดอร์นะครับไม่ยากแล้วแต่ว่าเราจะถนัดจะสร้างจากเมนูใหม่หรือว่าใช้วิธีการคลิกขวานะครับ ทีนี้เวลาเราเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับ ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นสับโฟลเดอร์ย่อยไปเรื่อยๆ นะครับ เราสามารถอย่างคลิก เข้าไปยังโฟลเดอร์ หรือตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เราต้องการด้านบนตรงนี้ได้นะครับ ตอนนี้เราก็สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive กันได้แล้วนะครับ และเจอกันในเนื้อหาต่อไปครับ สวัสดีครับ